การสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบันนะครับ เนื่องด้วยเทคโนโลยีของเว็บนะครับทำให้เราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นนะครับ ในส่วนของตัว Google Site ก็เช่นเดียวกันนะครับ ในกรณีที่เรามีพื้นฐานภาษาทางด้าน HTML อยู่บ้างนะครับ เราก็สามารถที่จะใส่โค้ด ภาษา HTML นะครับ ลงไปในตัวเว็บไซต์ของเราได้เช่นกันนะครับ หรือกรณีที่เราไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษา HTML เลยนะครับ เราก็สามารถที่จะนำโค้ดต่างๆ นะครับ ที่ ทางเว็บไซต์ต่างๆ ให้บริการนะครับ มาใส่ในเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาดูวิธีการในการใส่เนื้อหา HTML ลงในเว็บไซต์ของเรากันเลยนะครับ ก็วิธีแรกนะครับก็คือให้เราเอา URL นะครับ แล้วก็มาใส่ในเว็บของเราได้เลย อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเว็บไซต์ที่เราจะเอามาฝังนะครับว่าเขาได้เขียนตามมาตรฐานรูปแบบภาษาในปัจจุบันหรือเปล่านะครับ ซึ่งถ้า เป็นเว็บไซต์ใหม่ ๆนะครับ เดี๋ยวนี้ก็คือเราสามารถที่จะเอาหน้าเว็บเนี่ยมาฝังลงไปในหน้าเว็บไซต์ของเราผ่าน URL ได้เลยนะครับ หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับ ซึ่งเราอาจจะเห็นกันบ่อย ๆ นะครับ ตามพวกโซเชียลต่างๆ ที่จะเอาโค้ด มาแปะในหน้า Facebook หรือหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับ ที่ผู้ให้บริการให้ทำการ Copy มานะครับ ก็เราก็เอาโค้ดดังกล่าวนะครับ มาใส่ในเว็บของเราได้เลย เช่นกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือให้เราคลิกหน้าที่เราต้องการที่จะใส่ โค้ด HTML ลงไปนะครับ ก็คือเราจะแทรกเนื้อหาโดยการปะหน้าเว็บนะครับ ก็จากนั้นก็ไปคลิกที่แทรกนะครับ แล้วก็ให้คลิกเมนูฝังตรงนี้นะครับอ่าเราก็สามารถที่จะใส่ URL ลงไปในตรงนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะทำการคัดลอก URL อันนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ใส่ลงไป ถ้าเว็บไซต์ที่เรานำมานะครับ สามารถที่จะแทรกลงไปได้นะ ก็จะแสดงตัวอย่างด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็คือ เราสามารถที่จะเลือกนะครับฝั่งหน้าเว็บของเราทั้งหน้านะครับ โดยการเลือกตรงนี้ หรือจะใช้วิธีการแสดงตัวอย่างนะครับ แล้วก็จะเป็นลิงก์ เพื่อไปยังหน้าเว็บที่เราได้เอามาใส่นะครับเดี๋ยวลองวิธีแรกนะครับก็คือเป็นการฝังหน้าเว็บทั้งหน้าเลย เสร็จแล้วก็กดแทรกลงไปสังเกตดูนะครับ อันนี้เราก็จะได้หน้าเว็บออกมานะครับ ก็คือเป็นการนำหน้าเว็บไซต์ตะกี้มาใส่ในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับอ่าอีกวิธีหนึ่ง ก็นอกจากเรียกที่เมนูแทรกตรงนี้แล้วเราก็ดับเบิลคลิกได้เช่นเดียวกันนะครับตรงพื้นที่ว่าง แล้วก็เลือกฝั่งใส่ URL อ่าเดี๋ยวจะเลือกแบบแสดงตัวอย่างนะครับ ก็ แทรกเดี๋ยวมาดูผลการทำงานนะครับ วิธีแรกนะครับก็คือเป็นการดึงหน้าเว็บตะกี้นะครับ ก็คือหน้าเว็บไซต์นี้นะครับมาใส่ในเว็บของเราได้เลยตรงนี้อ่าอีกวิธีหนึ่งนะครับ ตัวโปรแกรมนะครับก็จะทำการแปะหน้าเว็บไว้ให้นะครับ แล้วก็เราสามารถที่จะคลิกเพื่อเปิดไปยังหน้าเว็บที่เราเอามาใช้งานนะครับ มาดูการฝังอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ก็คือเป็นการฝังโดยใช้โค้ดภาษา HTML นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับ คลิกฝังตรงนี้หรือว่าดับเบิลคลิกก็ได้นะครับ แล้วก็คลิกฝังเลือกเป็นฝังโค้ดนะครับ ก็คือ ให้เรานำโค้ด HTML นะครับ มาวางในพื้นที่ว่างตรงนี้ เราก็สามารถที่จะไปนำโค้ดที่ผู้ให้บริการเว็บต่างๆ นะครับ สามารถที่จะแชร์โค้ดมาได้ แล้วก็เลือกเป็น embed นะครับ ตรงนี้ เสร็จแล้วก็ copy นะครับ แล้วก็กดวางตรงตำแหน่งนี้นะครับ เสร็จแล้วก็กดถัดไป ตัวโปรแกรมก็จะแสดงตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ให้เรา เสร็จแล้วเราก็กดแทรกนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะปรับการแสดงผลได้ อันนี้ก็จะเป็นการแทรกนะครับโดยการนำโค้ด หรือว่าหน้าเว็บมาใส่ในเว็บไซต์ของเรานะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับ เราก็ยังสามารถที่จะใส่โค้ด HTML นะครับยกตัวอย่างกรณีนี้นะครับ ก็ใส่เป็นโค้ด HTML ง่าย ๆนะครับ เพื่อให้ข้อความเป็นตัววิ่ง เดี๋ยวเรามาดูตัวตัวอย่างโค้ด กันนะครับ ก็อ่าก็ใส่โค้ดธรรมดานะครับ ก็เป็นโค้ดตัวอักษรวิ่งธรรมดา แล้วก็ใส่ข้อความตรงนี้ลงไป เพราะงั้นตรงนี้เราสามารถที่จะใส่โค้ดต่างๆลงมาในเว็บของเรา โดยการฝังลงไปในเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Google Sites ได้เลย อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะใส่เนื้อหาลงไปในเว็บไซต์ของเรา และเจอกันในหัวข้อต่อไปนะครับ สวัสดีครับ